ในวัตถุประสงค์ของโมดูลที่ 8 นี้นะคะ ผู้เรียนจะสามารถเสนอแนะการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการตลาด การขาย การจัดส่งสินค้าให้แก่องค์กรธุรกิจได้ อีกทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้หลักการเกี่ยวกับการได้มา ซึ่งเทคโนโลยีด้านการตลาดการขาย และการจัดส่งสินค้าในองค์กรธุรกิจด้วยค่ะสำหรับโมดูลที่ 8 นี้นะคะคำอธิบายเนื้อหาก็จะกล่าวถึงความหมาย บทบาท กระบวนการจัดการการตลาด การขาย การจัดส่งสินค้า และที่สำคัญก็คือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการดังกล่าวของการตลาด การขาย แล้วก็การจัดส่งค่ะ นอกจากเนื้อหาโดยทฤษฎีแล้วนะคะในโมดูลที่8 นี้เราก็พยายามที่จะนำเสนอตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีทางการตลาด เน้นไปที่ระบบวิจัยการตลาด ระบบอัจฉริยะทางการตลาด ระบบสารสนเทศทางการตลาด เทคโนโลยีทางการขาย ซึ่งมีระบบการขายอัตโนมัติ ทคโนโลยีภายในร้านค้าปลีก เครื่องมือสนับสนุนการขาย และสุดท้ายก็จะเป็นเทคโนโลยีทางด้านการจัดส่งสินค้า จากภาพห่วงโซ่คุณค่าขององค์กรนะคะ เราจะเห็นได้ว่าองค์กรหรือกิจการจำนวนมาก มีคำถามว่า เหตุใด ผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าจึงไม่ซื้อสินค้าหรือบริการ ซึ่งหากจะค้นหาถึงสาเหตุ ก็อาจจะเป็นเพราะว่าผู้บริโภคหรือลูกค้าไม่เคยรู้จักสินค้าและบริการขององค์กรมาก่อนเลย ไม่รู้ถึงประโยชน์ ไม่รู้ถึงคุณค่าพิเศษที่จะได้รับจากสินค้าหรือบริการขององค์กรหรือกิจการนั้น ๆ รวมถึงไม่รู้สึกว่าสินค้าและบริการขององค์กรจะช่วยแก้ปัญหาอะไรของเขาได้ ไม่รู้ว่าสินค้าหรือบริการขององค์กรวางจำหน่ายที่ไหน เข้าไม่ถึงสินค้า แต่โดยสาเหตุที่แท้จริงก็อาจจะเนื่องมาจากว่า เป็นเพราะว่าองค์กรหรือกิจการ ไม่เคยทำการตลาด หรือการสื่อสารการตลาด ที่จะให้ลูกค้าหรือ ผู้บริโภคได้รู้จักสินค้าหรือบริการขององค์กรเลย ซึ่งในหน้าที่ของการตลาดนะคะก็จะเป็นต้องทำให้ลูกค้ารู้จัก รู้จักถึงประโยชน์รู้จักถึงคุณค่าพิเศษ บอกด้วยว่าขายที่ไหน บอกด้วยว่าขายในราคาอย่างไร บอกเรื่องเงื่อนไขพิเศษ ที่จะทำให้ลูกค้าสะดวกในการเข้าถึง จูงใจให้ลูกค้าเดินทางไปหาสินค้าที่วางจำหน่ายอยู่ ทั้งหมดเนี้ยเป็นงานด้านการตลาดการขายและการจัดส่งสินค้าค่ะ เราจะเห็นได้ว่าภายใต้ภาพห่วงโซ่คุณค่าขององค์กรเนี่ยการตลาดการขายและการจัดส่งจะเป็นภาระงานปลายโซ่ แต่ว่าก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเช่นกัน เนื่องจากเป็นภาระงานที่มุ่งสนองความต้องการของลูกค้า ผู้ซื้อหรือผู้ใช้สินค้าหรือบริการขององค์กร เราจะเน้นความพอใจสูงสุด เพราะความพอใจสูงสุดเท่านั้นที่จะสร้างรายได้และกำไรอย่างต่อเนื่อง หากบริหารการตลาดเชิงรุก ด้วยการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก็ทำให้เราได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่จะทำให้เราเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ติดตามคู่แข่งขันและการแข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง เข้าใจความต้องการของผู้ขายหรือว่าตัวแทนจำหน่าย รวมไปถึงเข้าใจผู้ที่มีบทบาทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดขององค์กรด้วย ก็จะทำให้องค์กรหรือกิจการ สามารถสร้างสารรค์สินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม ที่สำคัญก็คือแข่งขันได้ หรือว่าได้เปรียบทางการแข่งขัน เหนือคู่แข่งอย่างยั่งยืนค่ะ ความหมายของการตลาด ความหมายของการตลาดนะคะ ถ้าเราอ้างตามสมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นนิยามที่ใช้กันทั่วโลกเนี่ยจะกำหนดความหมายของการตลาดว่าหมายถึง กิจกรรม กลุ่มของสถาบัน กระบวนการเพื่อการสร้างสรรค์ การสื่อสาร การนำส่งมอบ และการแลกเปลี่ยนข้อเสนอที่มีคุณค่าต่อลูกค้า ผู้ใช้สินค้าหรือบริการ พันธมิตรธุรกิจ ตลอดจน สังคมโดยรวม อ้างตามฟิลิป คอตเลอร์ ซึ่งเป็นปรมาจารย์ด้านการตลาดนะคะ หรือมาร์เก็ตติ้งกูรูคนดัง ให้ความหมายของการตลาดว่าหมายถึง ศาสตร์ และศิลป์ของการค้นหาความต้องการที่ยังไม่ถูกตอบสนอง สร้างสารรค์สินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการนั้น และนำส่งมอบคุณค่าของสินค้าหรือบริการที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป้าหมาย และนำมาซึ่งกำไรให้กับองค์กรหรือกิจการสำหรับความหมายของการตลาดอ้างตามวิลเลียมเจสตันสันก็จะหมายถึงระบบรวมของทุกกิจกรรมทางธุรกิจ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อวางแผนผลิตภัณฑ์กำหนดราคา ส่งเสริมการขาย จัดจำหน่าย ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่คาดหวัง ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต และเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรหรือกิจการ บทบาทของการตลาด การตลาดมีบทบาทสำคัญอย่างมากนะคะ ต่อองค์กรหรือกิจการ เพราะว่าเป็นงานที่สร้างรายได้และกำไรจากการขาย อีกทั้งเป็นงานที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับสินค้าหรือบริการด้วย จากการศึกษาสภาพแวดล้อมทางการตลาด ศึกษาสภาพ การแข่งขันและคู่แข่ง รวมถึงศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค การตลาดซึ่งเริ่มต้นด้วยลูกค้าผู้ใช้สินค้าหรือบริการ และจบลงที่ลูกค้าผู้ใช้สินค้าหรือบริการ การตลาดเป็นงานเชิงสร้างสรรค์ และเป็นต้นทางของการขายและการจัดส่งสินค้าที่องค์กรหรือกิจการต้องผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์อย่างลงตัว เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ผู้ใช้สินค้าหรือบริการเพื่อความอยู่รอดขององค์กรและกิจการ ท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา หน้าที่ของการตลาด กว้างและก็ไกลมากเลยนะคะ ครอบคลุมสักประมาณ 10 ฟังก์ชันด้วยการเริ่มต้นตั้งแต่การรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อการตัดสินใจทางการตลาด เพื่อการวางแผนทางการตลาดด้วย เสร็จแล้วเราก็จะออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้อมูลที่ได้นั้นก็จะมาจัดมาตรฐานแล้วก็แบ่งเกรดผลิตภัณฑ์ นะคะเสร็จแล้วก็จะมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์และสลากสินค้า ฟังก์ชันสำคัญที่เป็นที่นิยมตอนนี้ก็คือการสร้างแบรนด์ แล้วก็ภาพลักษณ์ขององค์กรและหรือสินค้า บริการสนับสนุนลูกค้ากำหนดราคา หรือบริการ สื่อสารและส่งเสริมการตลาด รวมไปถึงเรื่องของฟังก์ชันการกระจายสินค้าและช่องทางจำหน่าย 4 ฟังก์ชันหลังเนี่ยเราจะรู้จักกันดีในแง่ของการผสมส่วนผสมทางการตลาดนะคะหรือ 4P Marketing Mix สุดท้ายก็จะเป็นฟังก์ชันในเรื่องของการจัดส่ง และก็จัดการคลังสินค้า รวมถึงการเพิ่มอัตประโยชน์ ให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้ใช้สินค้าและบริการ ได้แก่ประโยชน์ทางด้านรูปแบบสินค้า ประโยชน์ด้านเวลา ประโยชน์ด้านสถานที่ แล้วก็ประโยชน์ทางด้านการเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการ ถ้าเราสามารถที่จะจัดการเรื่องของหน้าที่ทางการตลาดเหล่านี้ได้ครบ เราจะมีความสามารถในการแข่งขันไปจนถึงการได้เปรียบในการแข่งขันเหนือคู่แข่งเลยทีเดียวค่ะ นอกจากความหมายบทบาทหน้าที่และกระบวนการทางการตลาดที่ได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ ก็ยังมีอีกหลายความหมายและก็บทบาทหน้าที่ต่างแตกต่างออกไปในอีกหลาย ๆตำรา แต่ทั้งหมดแล้วเนี่ยงานของด้านการตลาดล้วนให้ความสำคัญ แล้วก็มุ่งตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญค่ะ หรืออาจกล่าวโดยรวมว่าการตลาด มุ่งภาพรวมคือการนำเสนอส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าคนที่ถูกต้อง ที่เราเรียกว่า right customer ในเวลาที่ถูกต้อง right time ในสถานที่ที่ถูกต้องคือ right place ในราคาที่ถูกต้องคือ right price และด้วยการสื่อสารและส่งเสริมการซื้อที่ถูกต้องคือ right promotion จากความหมายของการตลาดที่กล่าวถึงองค์ประกอบที่ถูกต้องนี้ จึงนำไปสู่ตัวแปร หรือว่าส่วนผสมทางการตลาด ที่เรารู้จักกันดีในคำว่า 4Ps or 4Ps marketing mix ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นหรือว่าเป็นสิ่งเร้าทางการตลาดที่มีอิทธิพลจูงใจต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อนะคะ ประกอบด้วย P product คือผลิตภัณฑ์ P price คือราคา P place คือช่องทางหรือว่าสถานที่จำหน่าย แล้วก็ P promotion ซึ่งหมายถึงการส่งเสริมการตลาดและการขายค่ะ ในหัวข้อของกระบวนการทางการตลาดนะคะ กระบวนการทางการตลาด เป็นการมุ่งค้นหาความต้องการของผู้บริโภค หรือว่าลูกค้าเป้าหมาย โดยเฉพาะความต้องการที่ยังไม่ถูกตอบสนองโดยสินค้าหรือบริการของผู้แข่ง ซึ่งในขั้นตอนนี้เราจะประกอบไปด้วย 5 ส่วน เป็นลำดับได้แก่ เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกกิจการ ต่อมาแล้วก็กำหนด กลยุทธ์ทางการตลาดจากข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่1นะคะ ในขั้นตอนนี้เราสามารถที่จะระบุ STP โดย S หมายถึง segmentation คือการแบ่งส่วนตลาดนะคะ T คือ targeting การกำหนดส่วนตลาดหรือว่าลูกค้าเป้าหมาย และ P หมายถึง positioning เป็นการกำหนดตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ด้วยคุณค่าของสินค้า หรือบริการที่ต้องการให้ลูกค้าเป้าหมายจดจำให้ได้ จากนั้นมาเราก็จะออกแบบ ส่วนผสมทางการตลาด 4P ของสินค้าหรือบริการนะคะ ซึ่งประกอบไปด้วยตัวสินค้าเอง ราคา ช่องทางจำหน่าย และการสื่อสารและส่งเสริมการตลาด รวมถึงกิจกรรมในแต่ละส่วนผสมด้วย จากนั้นเราก็จะนำกิจกรรมที่กำหนดในขั้นตอนที่3ไปปฏิบัติ รวมถึงการควบคุมการปฏิบัติกิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ สุดท้ายนะคะ ก็จะเป็นการวัดประเมิน ผลการปฏิบัติเทียบกับเป้าหมายทางกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ค่ะ การตลาดมีความสำคัญ เนื่องจากว่าการตลาดเป็นกระบวนการที่สร้างรายได้และกำไรให้องค์กร รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ จากการออกแบบพัฒนาสินค้าและบริการรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแข่งขันกับคู่แข่งได้ ทั้งยังดึงดูดให้ลูกค้าซื้อ แล้วก็ซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่องด้วย ในการสร้างรายได้กำไร และก็มูลค่าเพิ่มนั้น นักการตลาดจำเป็นต้องมีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย ทันเวลา ครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกด้าน รวบรวม จัดเก็บวิเคราะห์และพยากรณ์ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ด้วยการสนับสนุนของเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่ะ เนื้อหาที่ทุกท่านได้รับชมจบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ เป็นเรื่องของความหมาย บทบาท และก็กระบวนการทางการตลาด คลิปลำดับถัดไปก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความหมาย บทบาท และกระบวนการของงานขายและการจัดส่งสินค้าค่ะ